เอาไปโอ้โหเออเพชรมากับใบโคเวอร์มานะครับผมตามด้วยเหรียญทองมาต่อฮะจังหวะนี้แล้วกระดิ่งเข้ามาครับผมสวยงามฮะแล้วไหลเป็นคิวมาต่อครับผมตอนนี้โอ้โห ครับสวัสดี ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่มี 4K นั่นเองนะฮะวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะครับผมอยู่เกม Lucky p i g g y นั่นเองนะฮะหรือเรียกว่ากระปุกหมูกระปุกทองนั่นเองนะครับผมไปดูเกมนะครับผมมา เปิดมาได้เป็นเจมาสวยงามฮะได้กระดิ่งมาต่อครับผม แล้วไหลอะไรได้มะนาวมาครับผม แล้วจังหวะนี้ยังไงคิวมาสวยงามฮะเพชรลงมาหรือเปล่า สวยงามครับเพชรลงมาต่อครับผม โอ้โหเคต่อโอ้โหยังไหลยังไม่หยุดนะครับผมช็อตนี้โอ้โหทานไฟฉายมาอีกนะฮะโอ้โหไหลไปถึงคูณแปดเลยนะครับผมได้มันหนึ่งพันแล้วกันนะครับผมโอ้โหสวยๆฮะไปขยับเบ็ดไปหน่อยนะผมมาโอ้โหไข่ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยยังไงสกัตเตอร์สกัตเตอร์จะเข้าฟรีเปล่าโอ้ยเอมาครับผมสวยงามฮะยังไงสกัตเตอร์จะลงไม่ลง จะลงดีๆไหม จะลงไหมจะลงอหูได้เป็นวายแทนซะงั้นเออกระดิ่งมาสวยงามมาเก้าร้อยครับผม จะลงดีๆหรือไม่ลงนะครับผม ลงหน่อยเถอะ โอ้โหไม่ไม่ลงวะโอ้เอ้ได้มาพันสองร้อยนะครับผม ไม่ลงนะก็กดซื้อแม่งเลยละกันนะครับผมหมั่นไส้นะครับผมส่วนตัวล้วนๆนะครับผม ไปครับแปดหมุนครับผม เปิดมาก็เป็นเพชรเลยสวยซีเคเดต่อนะครับผม แล้วไหลอะไรจังหวะนี้โอ้โหไหลไปเชอร์รี่หน่อยก็ยังดีนะเมื่อกี้แหมเพชรมาอีกแล้วนะครับผมโอ้โหตัวแพงซะด้วย ตามด้วยมะนาวมานะครับผมหรือเลมอนนั่นเองนะฮะ เออโอ้โหได้มาเท่าไหร่ได้มาอีกเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดห้านะครับผม เออ เอาละครับผมไปกันต่อนะฮะเออเหลืออยู่ที่หกหมุนนะครับผมหมายที่หกนะครับผมโอ้โหเอ ว้าวโอ้โหสเกตเตอร์เอาบวกฟรีมาอีกหนึ่งหมุนนะครับผมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ โอ้โหว้าวไปว้าวไปโอ้โหเออ เพชรมากับใบโคเวอร์มานะครับผมตามด้วยเหรียญทองมาต่อฮะจังหวะนี้แล้วกระดิ่งเข้ามาครับผมสวยงามฮะแล้วไหลเป็นคิวมาต่อครับผมตอนนี้โอ้โหกำลังไหลเพลินๆเลยนะฮะได้มาเท่าไหร่ดอกนี้ ได้มาทั้งหมด 1,000เท่าไหร่หนึ่งพันเท่าไหร่แปดพันเก้าโอ้ดอกนี้ได้มาแปดพันเก้าสวยอยู่สวยอยู่โอ้ยแล้วยังไงต่อ โอ้ยหมดไปแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด 1625 นะครับผมสวยๆนะฮะ